นี่เสือแตกยักษ์ซ้อนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อบันเทิง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะเด็กๆ สวัสดีเพื่อนกๆนยครับอยู่กับพี่เสือแตกยับสล็อตนะอยู่กับธนูนะลีเจนออฟหัวหยิกอะไรสักอย่างยุอียุอีนะทุนเรามาที่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยตีไปหมื่นหนึ่งอะทุนเรานะ อยู่ค่ายพีจีนะเกมนี้มาจัดตัก จัดเต็ม ุณหนาต้องใส่แบบหนักๆหน่อยไม้สามร้อยนะเกมนี้ไม่มีซื้อฟิวเจอร์นะครับจับเทอร์โบกันหน่อยดีไหมวะส่งไหนดีหมุนไปก่อนแล้วกันโซโบเทอร์โบเดี๋ยวสูบไวหายไปไหลไปเออเกมนี้ผมก็ เคยเล่นอยู่บ้างนะจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงหน้าตาอุ้ยอุ้ยเปิดมาได้สวย บิ๊กวินว่ะ แต่ก็ ได้กำไรมานิดนึงเออห้าร้อยตอนนี้ ดีเลยแต่ว่าเกม แม่งดีแล้วบิ๊กวินว่ะ อุ้ยตัวนี้เท่าไหร่สามพันสองครับ เปิดมาได้สวยสามร้อยเรามาได้สิบเท่านะเปิดมาได้สวยจังหวะนี้ ลูกไฟมันก็จะยิงแล้วสมสมไว เนี่เห็นไหมมันจะสุกเพิ่มโอกาสให้มันเป็นวาย จากลูกใส่ลูกไฟกลายเป็นวายนะติดไม่ติดก็แล้วแต่ดวงนะสามแกตเตอร์เข้าบนัะเกมนี้ ลองดูเท่าไหร่ ลองดูว่าจะหมดไปสักเท่าไหร่นะ เราเล่นอยู่ในแดนบวกนะตอนนี้ เราได้กำไรมาพันหนึ่งบาทตอนนี้ แต่ก็จะหมดกำไรแล้วตอนนี้แกตเตอร์ไม่เข้าครับแต่ร้อยห้าสิบตรองนี้ ค่อยเป็นค่อยไป ยังไงไหลเละ ไหลเละตอนนี้ไหลทิ้งไหลคว้าง ไม่ดีเลยตอนนี้วะขาดทุนมาได้มาพันสองดอกนี้ มาไม่สวยรับลงมาสิอุ้ยสกัตเตอร์เข้า สวยดีครับ สวยดีครับสิบผลครับยังไงน่าจะล็อกวายมั้งถ้าจำไม่ผิดจำไม่ได้อะประเด็น ไม่ล็อกว่ะเฮียแล้วมันพิเศษยังไงวะ อ๋อตัวคูณเหรอให้นั่นเหรอ ทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเหรอ ต้องหวังให้มันจ่ายทุกดอกนะ ยิ่งหมุนใกล้หมดคูณแล้วยิ่งเยอะนะโอ้ไม่จ่ายด้วยดิโอ้ไม่จ่ายด้วยดิโอ้ยโคตรน้อยอะไรมึงเนี่ยตวงแพงมาหน่อยเฮ้ย โอ้ยพันแปดไม่เยอะนะอ้กูเบ็ดเข้าสามร้อยแล้วเนี่ย ได้ไม่ถึงเก้าพันเลยตอนนี้ อุ้ยเจ็ดพันห้าดอกปีเค ท้ายดีที่มันไม่ว้าวอ่ะโอ้ปิดจบมาที่หมื่นเท่าไหร่หมื่นห้าแปดร้อยได้อยู่นะ บวกมาประมาณห้าสิบห้าเท่า มาเรายัดไม้สี่ร้อยยี่สิบเราบวกมาหมื่นหนึ่งแล้วตอนนี้ ขออีกหน่อยแล้วกันวะ ขออีกหน่อยแล้วกันวะ โบนัสแตกดีถือว่ามาอยู่นะคิดว่าจะบอกว่าคิดว่าจะบุนได้กว่านี้แต่เล่นแตกเล่นนอกนี่นี่น้อยอ่ะเอ้าเขาเมากแล้วอะไรวะแค่หันสายตาจะไปหยิบน้ำมาแดกไอ้เฮียเข้าไ่อจัดเข้าทีจัด มาเว้ยหวังให้มัน เอ้ยเก็บอ่ะขอคุณไปก่อนคุณสี่ตอนนี้คุณห้า พันวะไม่เยอะนะตัวมันถูกอะแล้วมันจ่ายมันแค่สองสามแถวเองนะธนูเหรอะแม่งไม่ให้ด้วย อ่าคุณเจ็ดแล้วยังไง โอ้เชียร์คนน้อย ดูมันดิธนูก็ไม่จ่าย เฮ้ยมึงว่าหมดปะเนี่ยอ่าไม้ท้ายคุณสิบสูงสุดโอ้ยโคตรหยาบสี่ร้อยยี่สิบได้เจ็ด คตรแห้งเลยโคตรเกลือ โคตรเค็ม เราอยู่แดนหมู่ที่หมื่นหกแต่เราเราได้กำลังมาหมื่นหกตัวนี้ ขออีกหน่อยวะไหลไปไหลไปไหลไปอุ้ยไวมาสวยจัด โอ้โหห้าแถวสามโอ้โหเฮียกูคิดไปเยอะสามเขาบอกรักเราเมื่อกี้ เราเป็ด420นะโคตรเยอะเลยนะ อุ้ยสเก็ตเตอร์อีกแล้ว สวยดิเฮ้ย แม่เข้าทีทีเลยวะ เอาดิ พร้อมครับ พร้อมรับเงิน โอ้ยคูณนะ หวังตัวคูณเยอะๆรัหวะนี้คนน้อยอ่ะคูณห้ายังไง เฮียไม่มันเลยอเฮียสเก็ตเตอร์เกมนี้ไม่มันเลยสำหรับผมนะหอยแดกมากเลยหอยแดกโอ้มันละ มัน มันผมว่ามันละผมว่ามันละ ใครว่าไม่มันไวเวนเมก็วินนะครับจังหวะนี้เท่าไหร่กี่เคยี่เคสองหมื่นสองเลิกไอ้บุญนึงขออีกหน่อยขออีกที โอ้โหอีกหมื่นหกครับ เลิกกูเลิกเราเอาทุนไปที่หมื่นหนึ่งนะ ดูดิ ได้เท่าไหร่ บอกเลยว่าบ้านแตกมันหกแปดร้อยนะ เรามาเจ็ดหมื่นว่ะเราแดนบวกมาเจ็ดหมื่นว่ะ เรามาหมื่นหนึ่งกำไรมาหกหมื่นนะ ไม้ได้สี่หมื่นสามทั้งหมดเรามีเจ็ดหมื่นห้าร้อยเย็ดเคกำไรหกหมื่นหกหมื่นห้าหกหมื่นสี่อ่ะ เย็ดเคเลิก ดิครับ นะถ้าชอบไง ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง พี่เสือแปลกยับสล็อตด้วยนะผมไปก่อน สวัสดีครับ